ก็สวัสดีนะฮะเพื่อนนสมาชิกทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะฮะ ในคลิปนี้เราก็มาอยู่กันที่บาคาร่ากันดีกว่านะครับ ก็จะมาเล่นในรูปแบบเทคนิคเขาไพ่แบบคู่แบบขี้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมขอ หยุดดูก่อนประมาณสัก 1 เกมก็แล้วกันนะฮะ ดูว่ามันจะออกเป็นตัวไหนนะครับอ่าเดี๋ยวรอบนี้นะฮะเดี๋ยวเราวิเคราะห์ดูก่อนนะครับ น้ำเงินมาที่ 5 แต้มนะฮะ ตอนนี้แดงมาอยู่ที่0อ่าอยู่ที่ 1 นะครับอ่าน้ำเงินมาที่ 8แต้มนะครับ โอเคนะฮะ มันออกไปเป็นรูปแบบคู่นะครับอ่าโอเคนะครับ ผมจะขอลงในไม้นี้เลยแล้วกันนะฮะ ก็จะขอจัดไปแบบเบาๆพอนะฮะสิบาทพอนะครับ รอบนี้ก็จะขอลงไปที่คู่นะครับ ออกมารูปแบบนี้ก็จะลงไปที่แดงนะครับ เค พอนะฮะ รอบนี้ก็ลงแบบเบาๆ พอนะฮะ เอาใจเพื่อนๆที่มีทุนค่อนข้าง ที่จะจำกัดด้วยนะครับ แล้วผมจะเก็บประมาณ รอบละไม่เกิน 5 วินนะครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่า รอบนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่าโกง โอ้โหโกง มาทั้ง 4 ตัวเลยนะฮะอ่าสามแต้มแบบนี้สวยไหมเรียบร้อยนะครับ โอเคนะฮะหนึ่งวินผ่านไปนะครับ ถือว่า ผ่านนะครับรอบนี้ก็ออกมาเป็นรูปแบบคู่อีกเหมือนเดิมนะครับอ่ะไปต่อกันในไม้ที่2อ่ะวีที่ 2 กันเลยดีกว่านะครับ รอบนี้ผมจะขอจัดไปเป็นรูปแบบขี้นะครับ ดู3ตัวสุดท้ายแล้วก็ตัดเลยนะฮะรอบนี้ก็จะย้ำอยู่ที่แดงเช่นเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลุกกันเลยดีกว่า รอบนี้ผมจะสามารถที่จะบวกได้ไหมนะครับ โอ้โหนะฮะมา 10ทั้ง2ใบไปเลยนะครับอ่าอย่างนี้สวยอยู่3แต้มเรียบร้อยอีกแล้วนะครับรอบนี้อ่าสวินติดเลยนะครับถือว่าใช้ได้ไปเลยนะครับรอบนี้ก็ออกมาเป็นรูปแบบขี้นะครับอ่ะโอเค เราไปต่อกันในวินที่ 3 กันดีกว่านะฮะจะได้ไม่ช้านะครับรอบนี้นะครับผมจะขอเล่นไปที่คู่นะดู3ตัวสุดท้ายนะครับ1 2 3 แบบนี้ผมตามเป็น น้าเงินนะครับ อ่า โอเค นะครับ มาดูกันเลยดีกว่า ไม่รู้ว่ารอบนี้จะเดินไกลหรือเปล่านะ แต่ใน2วินแรกนี้ก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างที่จะเดินดีอยู่นะครับ มาลุ้นกันต่อเลยดีกว่านะครับ รอบนี้จะเป็นยังไง6อ่า6 7 8อย่างนี้สวยอีกแล้วนะครับ 3 วินติดเลยนะฮะ ในรอบนี้ ก็ถือว่าเดินดีนะฮะ ในรอบนี้นะครับ อ่ะโอเค ถ้าแบบนี้ก็ไปต่อกันในวินที่ 4 กันเลยอ่ะวินที่ 4 ใช่นะฮะโอเครอบนี้ผมจะขอจัดไปที่คู่อีกรอบหนึ่งแล้วกัน ออกมาแบบนี้ขอตาน้ำเงินนะครับอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับ รอบนี้จะสามารถที่จะบวกได้ไหมนะฮะเก็บประมาณรอบเราไม่เกิน 5วินพอนะฮะแล้วเราค่อยกลับมาเล่นใหม่นะครับโอกาสที่มันจะ หลุดหรือว่าโอกาสที่มันจะแพ้มันค่อนข้างยากนะฮะแต่ถ้าว่าเราเล่นติดๆกันนานๆเนี่ยโอกาสมันมีนะครับ ที่จะแพ้ได้นะครับ6สวยอยู่นะฮะรอบนี้โอ้โห เป็นตัวทายเกมนะครับ ถ้าออกแบบนี้ก็กดทำซ้ำไปเลยนะฮะอ่ารอบนี้ผมขอกดทำซ้ำไปเลยนะครับ อ่าเรียบร้อยนะฮะ มาดูกันเลยดีกว่ารอบนี้ จะสามารถที่จะบวกได้ไหมนะครับ มาดูกันเลยดีกว่านะฮะรอบนี้ก็อยู่ในวินที่ 4 นะครับ 7 สวยอยู่ 8 น่าจะได้นะรอบนี้เรียบร้อยนะครับ โอเค รอบนี้ถือว่าเดินแบบติดๆกันไปเลยนะฮะ โอ้โห ถือว่าค่อนข้างที่จะเดินเป็นระบบดีนะครับ อ่ะรอบสุดท้ายนะครับ ในรอบนี้ก็จะขอจัดไปเป็นคู่อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ ดู3ตัวสุดท้ายนะ รอบนี้ผมขอไปที่แดงนะครับชนะในรอบนี้ก็จะขอลาเป็นเพื่อนเลยแล้วกันนะครับ ถือว่าบวกค่อนข้างไวนะฮะ ่ะมารู้กันเลยดีกว่านะฮะในวีสุดท้ายนะครับวินนี้จะเป็นยังไงโอ้โหเก้าอย่าบอกโกงมาอือหือแปดนะฮะเก้ามาสองตัว อย่างนี้สุดยอดนะฮะโอเคนะครับ รอบนี้โอ้โหนะฮะถือว่าดวงดีนะฮะรอบนี้เดินแบบสวยงามไปเลยนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็เล่นประมาณรอบละไม่เกิน5วินพอแล้วกันนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กด subscribe เงินเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วกัน คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีครับ